เรามาดูโปรแกรมสำหรับการสร้างงานอินโฟกราฟิกแบบออฟไลน์กันบ้างนะคะ PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่ง ในตระกูล Microsoft Office สำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูลหรือ Presentation สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำสไลด์โชว์ การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น คุณสมบัติเด่น นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบหรือทีม จะมีดีไซน์ สำหรับรูปช่วยให้สร้างพรีเซนเทชันได้สะดวกมากขึ้น รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel รองรับภาพเคลื่อนไหว เช่น Flat, GIF Animation, วิดีโอ เป็นต้น สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้ สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบสไลด์หรือ Handout การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าเรียกว่าสไลด์ รูปภาพตัวอย่างของโปรแกรม PowerPoint ค่ะ Photoshop โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการ ย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน ประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คุณสมบัติเด่น ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพได้สะดวก สามารถลากเส้นแบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็นเลเยอร์ สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน การทำโคนนิ่งภาพหรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม Photoshop ค่ะ Illustrator เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่าเวกเตอร์กราฟิกจัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพ ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์เว็บ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น รูปภาพการ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้นค่ะ คุณสมบัติเด่น มีความสามารถในเรื่องของเวกเตอร์ เวกเตอร์ก็คือภาพเสมือนจริงที่มีลักลายเส้น อย่างเช่น เราจะสร้างตัวการ์ตูน ตัวอักษร หรือการสร้างโลโก้ จะทำได้ง่าย นามสกุลส่วนใหญ่ที่ใช้ .ai .eps ที่สำคัญนามสกุลพวกนี้ เวลาเราย่อหรือขยายแล้ว ภาพที่ได้ก็จะไม่แตก เพราะเป็นการคำนวณแบบเวกเตอร์นั่นเองค่ะ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นกับการนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น FAT Photoshop Acrobat และอื่นๆ ในตระกูล Adobe ค่ะ ภาพที่ได้จะคมชัดไม่ว่าคุณจะขยายสักเท่าใดก็ตาม สามารถเซฟไฟล์ออกมาได้หลายฟอร์แมตสะดวก ต่อการนำไปใช้อย่างยิ่ง เช่น .gif .tif .pdf และ .jpeg ค่ะ ตัวอย่างโปรแกรม Illustrator ค่ะ